การจัดการฟอร์ม การสร้างฟอร์มจาก Google Form สามารถแบ่งปันลิงก์แล้วก็การใช้งานฟอร์ม ร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะ และสามารถดูข้อมูลแบบสอบถาม หรือแก้ไขฟอร์มเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาค่ะ เริ่มจากการล็อกอินเข้าสู่หน้าบริหารจัดการ Google Form โดยพิมพ์ชื่ออีเมล และรหัสผ่าน แล้วคลิกที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้งาน จากนั้นคลิกเลือกที่ Drive ค่ะ แบบฟอร์มหรือเอกสารที่มีการสร้างแล้วจะปรากฏที่ส่วนกลางของหน้า คลิกเลือกฟอร์มที่ต้องการค่ะ จากนั้นตั้งค่าการแบ่งปันลิงก์และการใช้งานฟอร์มร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากบริการของ Google เป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานฟรี และสามารถใช้งานเอกสารร่วมกันได้ เราจึงสามารถแชร์หรือแบ่งปันฟอร์มไปยังผู้อื่นได้ดังนี้ค่ะ คลิกที่หน้าฟอร์มที่ต้องการนะคะ แล้วเลือกสัญลักษณ์ ใช้งานร่วมกัน หรือแชร์ค่ะ การตั้งค่าการแบ่งปันเป็นการกำหนดสิทธิการเผยแพร่แบบสอบถาม สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ โดยคลิกคำว่า change ค่ะ เราสามารถตั้งค่าการแบ่งปันได้ดังนี้นะคะ on public on the web หมายถึงผู้ใช้งานทุกคนบนอินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาฟอร์มนี้ได้ สามารถค้นเจอจากระบบค้นหาของ Google หรือระบบค้นหาจากทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องมี Google Account ก็สามารถใช้งานฟอร์มนี้ได้ค่ะ ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับฟอร์มที่ต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะไม่เป็นฟอร์มที่ปกปิดนะคะ on anyone with the link หมายถึงผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟอร์มนี้ได้ โดยการได้รับลิงก์จากเจ้าของฟอร์มส่งให้เท่านั้นค่ะ ส่วนคนอื่นที่ไม่มีลิงก์ หรือว่าไม่ได้รับลิงก์ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ ผู้เข้าใช้งานไม่จำเป็นจะต้องมี Google Account ก็สามารถเข้าใช้งานได้ค่ะ เพียงแค่มีลิงก์ที่ถูกต้องก็สามารถเข้าใช้งานได้เลย ตัวเลือกนี้จึงเหมาะสำหรับการแชร์ฟอร์มให้เฉพาะบุคคล เช่น การส่งอีเมลพร้อมแนบลิงก์ของฟอร์มนี้ไปให้ค่ะ of specific people หมายถึงผู้ใช้จะต้องมี Google Account แล้วก็ถูกระบุชื่อจากเจ้าของฟอร์มเท่านั้น ถึงจะเข้าใช้ได้ค่ะ ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับฟอร์มที่ต้องการแบ่งปันเฉพาะบุคคลเท่านั้นจริงๆค่ะ การจัดระเบียบเอกสารหรือฟอร์มนะคะ เป็นการจัดโฟลเดอร์ของเอกสารหรือฟอร์มให้เป็นกลุ่มๆหมวดหมู่ที่ใช้งานนั่นเองค่ะ โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ คลิกไปที่ฟอร์มหรือเอกสารที่ต้องการ เลือกสัญลักษณ์ move to หรือคลิกขวาที่ฟอร์มนั้นเลย แล้วก็คลิกเลือก move to ค่ะ เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการนำเอกสารเข้าไปจัดเก็บ แล้วก็เลือก move การลบฟอร์มเอกสารหรือว่าฟอร์ม นะคะ ก็ทำได้ง่าย ๆ โดยการคลิกที่ฟอร์มเอกสารนั้นเลย แล้วก็ไปที่รูปถังขยะค่ะ ถ้าอยากให้แสดงตัวอย่างของฟอร์ม เลือกฟอร์มเอกสารนั้น แล้วก็ไปที่ Preview ค่ะ การจัดการข้อมูลและแบบสอบถาม เมื่อเข้าสู่หน้าการจัดการฟอร์ม หากต้องการดูข้อมูลแบบสอบถามหรือว่าแก้ไขฟอร์มเพิ่มเติม ให้คลิกที่ชื่อของฟอร์มที่ต้องการ จะปรากฏหน้าเอกสารในรูปแบบสเปรดชีตค่ะ โดยแสดงคอลัมน์ตามแบบสอบถาม พร้อมทั้งแสดงข้อมูลตามรูปแบบที่เรากำหนดไว้แล้วค่ะ